มันจะอะไรนักหนาในว่า มาสิ ก็ช่วงนี้เล่นมือถือ เราเจอแต่เรื่องเครียดๆแต่พอจะหยุดเล่นก็รู้สึกว่าจะตามโลกไม่ทัน เอ๊ะทำไมฟังแล้วเหมือนสถานการณ์มันคุ้นๆรู้งี้เลือกเกิดเป็นหมาดีกว่า จะได้ไม่ต้องเล่นมือถือ แค่ตื่นมากินกินนอนก็พอละ ก็ดูเป็นชีวิตที่เหมาะกับนายดีนะ แต่ในเมื่อนายดันเกิดมาเป็นคนไปแล้ว แถมเกิดมาในยุคนี้ด้วย ยังไงมือถือก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้แหละฉะนั้นถ้ามือถือมันเครียด เราก็ต้องคลายเครียดด้วยมือถือ อย่างเช่นกดสั่งของจนกว่าจะพอใจ ไม่ใช่ แต่ให้ไปโหลดเกมคาร์ถามมาเล่นต่างหาก เกมคาร์ถามเกมระบายสีตามตัวเลข ผู้ช่วยชั้นดีที่จะพร้อมสร้างความผ่อนคลายในการเล่นมือถือ กับภาพหลากหลายแนวให้เลือกระบาย ตั้งแต่คน สัตว์ สิ่งของ ยันป่าไม้ธรรมชาติ แถมถ้าถูกใจกับผลงานตัวเองชิ้นไหนก็สามารถเอาไปตั้งเป็นวอลเปเปอร์ได้ง่ายๆ ใครสนใจอยากระบายสีเพลินๆก็ไปโหลดฟรีก็ได้เลยที่ Play Store และ App Store หรือจะโหลดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้